หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Google Drive แล้วนะครับ หัวข้อต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นกันนะครับ ซึ่งในการใช้งานในส่วนของ Google Drive เนี่ย ก็ไม่ยุ่งยากนะครับ ซึ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการที่เราเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะครับ ซึ่งการใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่เราเปลี่ยนจากใช้บนคอมพิวเตอร์มาใช้บนระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์แทนนะครับ โดยเนื้อหาหลักๆนะครับ ก็จะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อด้วยกันนะครับ หัวข้อแรกก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับ ในตัว Google Drive นะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปก็จะเป็นการแก้ไข แล้วก็ปรับแต่งในส่วนของโฟลเดอร์นะครับ อันนี้ก็เพื่อช่วยในการเข้าใช้งานที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ในหัวข้อที่3นะครับเราก็จะเป็นการนำไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของเราเนี่ยครับ ไปจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใน รูปแบบต่างๆ นะครับ ซึ่งจะมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับ ในหน่วยนี้นะครับ ก็จะดูกันในเรื่องของการจัดการไฟล์ข้อมูลนะครับ แล้วก็เอกสารต่าง ๆ นะครับ ที่เราอัปโหลดขึ้นไปไว้ใน Google Drive นะครับอ่า เพราะงั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนในหน่วยที่ 2 กันได้เลยนะครับ